มาเตรียมตัวเลี้ยงแพะกันเถอะครับพี่น้อง ที่ผ่านมาการเลี้ยงแพะในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ยังปล่อยเลี้ยงให้หากินเองตามธรรมชาติเพราะมักเข้าใจว่าแพะสามารถหากินเองได้ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมธุรกันดารได้ดี แต่หากผู้เลี้ยงไม่เอาใจใส่ ปรับปรุงการเลี้ยงให้ถูกต้อง ผลตอบแทนจากแพะก็จะน้อยลงเป็นเงาตามตัวไปด้วยครับ และวันนี้เราก็มีฟาร์มตัวอย่างที่เลี้ยงแพะอย่างถูกวิธี จะมาให้ความรู้สนใจกันไหมล่ะครับ สนใจมาก ๆ ครับ โอเคครับ พี่คนนี้แหละครับ พี่ชัชวานปานสวยเจ้าของอลังการฟาร์ม ที่จะมาให้ความรู้ในการเลี้ยงแพะตั้งแต่การเตรียมตัวกันเลยครับ ก็เริ่มต้นเลยจากอพอดีผมมีความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์เรียนตอนเรียนปริญญาตรีก็เรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตวบาล แล้วก็พอต่อมาเรียนต่อโทก็ทำวิจัยเกี่ยวกับแพะ ระหว่างที่เรียนอยู่ผมก็ได้ลงพื้นที่ในอำเภอหนองยาป้องเนี่ยแล้วก็ได้พบปะพูดคุยสมาชิกที่ว่าเขาเลี้ยงกันอยู่พอพูดคุยเสร็จปั๊บเราพบปัญหาต่างๆ ก็คือ การดูแลรักษาไม่ถูกวิธี ราคาไม่แน่นอนก็เลยมีความสนใจ เอ้ยเรามีความรู้เราสามารถ จะมาช่วยจะมาพัฒนาได้ยังไงอ่าแล้วก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอหนองยะป้อง ตอนนี้ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะอำเภอหนองยะป้องแล้วณปัจจุบัน ตอนเข้าตั้งแต่แรกเลยมีทั้งหมด 58 ตัว แต่ว่าเราใช้เป็นแพะแม่พันธุ์เนี่ยเราใช้พื้นเมือง ส่วนพ่อพันธุ์เราจะใช้พ่อ พันบอตอนเริ่มต้นเราก็เลี้ยงแบบนี้แหละก็คือมีการจัดสรรหาอาหารมาให้กินครับก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ไปแทะเลมหญ้า ก็ณปัจจุบันก็ประมาณ 120่ตัวได้ประมาณ 4 ปีครึ่ง เรารู้จุดประสงค์ว่าเราจะเลี้ยงแพะอะไรเราจะไปทางไหนมันก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยตามตามระดับของสายเลือดที่เรามาปรับปรุงพันธุ์กันนะครับ เกษตรกรรายใหม่หรือคนที่สนใจรายใหม่เนี่ยก็คือเบื้องต้นที่เข้ามา เข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาเนี่ยเราจะให้ความรู้ในเรื่องของแพะเนี่ยต้องอปลอดโรคนะปลอดโรคบูบูเซโลซีดหรือว่าโรคแท้งติดต่อที่ที่ที่มันมีอยู่ในแพะที่มันสามารถติดสู่คนได้ ก็คือใครเข้ามาอย่างนี้ก็คือเราจะแนะนำตรงนี้อันดับแรกเลย ก็คือไม่จำเป็นจะต้องซื้อที่นี่ซื้อที่อื่นก็ได้ แต่ขอว่าให้มีประวัติการตรวจเลือดที่ชัดเจน ลองทำโรงเรือนแบบง่ายๆที่มันแบบ เป็นน้องๆของมาตรฐานหน่อย เรียนรู้แล้วก็มาทำความเข้าใจในในในการการเป็นอยู่ของมันด้วย บางมหาลัยก็เปิดให้ความเรียนรู้ หรือว่าทางกรมปศุสัตว์ ก็มีเปิดฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงแพะการดูแลรักษาการใช้ยาเบื้องต้นครับแล้วก็ถ้ามาถามที่ที่ฟาร์ม เราก็จะให้ความรู้ในส่วนที่เขาสงสัยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเจอปัญหายังไงมา เราก็ ตอบไม่เหมือนกันมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ด้วย ช่วยกันครับคุณสมบัติคนที่จะเลี้ยงแพะได้คือ อย่างแรกเลย ต้องมีใจรักก่อนครับ เพราะแพะมันก็เป็นสัตว์ที่ละเอียดละเอียดอ่อนหน่อย ถ้าเรามีใจรักแล้ว เราก็ต้องเตรียมพืชอาหารสัตว์ ไว้รองรับก่อนกับจำนวนตัวที่เราจะเอามาเลี้ยงว่ามันสมดุลกันไหมบางทีถ้าเอามาก่อนแล้วประสบปัญหาไม่มีอาหารในที่นี้มันก็จะวุ่งยุ่งวุ่นวายไงครับ สถานที่ก็คือเป็นโรงเรือนยกพื้นนะครับเนาะก็ส่วนยกพื้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความสะดวกของการทำงานของแต่ละบุคคล หรือว่าขึ้นอยู่กับทุนด้วย ก็จะมีหลักๆก็จะมีหญ้า แล้วก็มีพืชอาหารสัตว์มาให้กิน แล้วก็จะมีพวกมีน้ำไว้ให้ดื่มตลอด มีก้อนแร่ธาตุแขวนไว้ พี่น้องครับ แพะก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ที่จะต้องมีสถานที่สำหรับได้พักอาศัย หลบแดด หลบฝน หรือเป็นที่สำหรับนอนในเวลากลางคืน ซึ่งการสร้างโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงแพะควรยึดหลักดังต่อไปนี้ครับ โรงเรือนเลี้ยงแพะควรทำคอกให้อยู่ มีหลังคากันฝนกันแดด ยกพื้นสูงเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย มีที่ใส่น้ำและอาหาร ความยาวรางอาหารมีเพียงพอให้แพะกินได้ครบทุกตัว และมีที่แบ่งกันเพื่อกันตัวอื่นที่แข็งแรงกว่าแย่งกินอาหาร และควรแบ่งเลี้ยงแพะโต แพะเล็ก แม่อุ้มท้อง แม่เลี้ยงลูก หรือคอกลูกแพะเป็นสัดส่วนครับ ทีนี้ถ้าเรามีพื้นที่แพะมันจะใช้พื้นที่ต่อตัวต่อตารางเมตรอยู่ประมาณ ถ้ารุ่นรุ่นก็ใช้ประมาณตัวละ1ตารางเมตร แต่ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็อาจใช้ตัวละตารางเมตรครึ่ง ในการทำข้อคิดคำนวณว่า เอ้ย เราจะเลี้ยงแพะสักกี่ตัว แล้วเราจะสร้างโรงแพะขนาดไหน โดยใช้ตัวแพะเป็นกำหนดว่าเราสมควรทำข้อแค่ไหน แล้วมาคิดเป็นตารางเมตรเอาสำหรับพื้นโรงเรือนนั้นควรใช้ไม้ทำพื้น ข้อแพะโตนั้นควรมีความห่าง 1.5เซนติเมตรแพะเล็ก 1.3เซนติเมตรการเว้นระยะเป็นร่องไว้ก็เพื่อให้มูลแพะตกไปข้างล่าง รวมทั้งป้องกันพยาธิที่อาจติดออกมาจากมูล ซึ่งมูลที่ตกลงไปใต้คอกนั้น ก็สามารถเก็บไปใช้ทำปุ๋ยได้อีกด้วยนะครับสำหรับผนังคอกก็ควรใช้ไม้ตอกกั้นให้สูงประมาณ 1.5 เมตร ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้แพะกระโดด หรือปีนข้ามออกไปได้นั่นเองครับ และทางขึ้นลงของโรงเรือนก็ควรยกระดับ ไม่ควรลาดเอียงเกินกว่า 45 องศา และควรมีไม้ตอกเสริมขวางเป็นขั้น ๆ ด้วยนะครับ ส่วนของแบบหลังคาโรงเรือนเลี้ยงแพะก็มีหลายแบบ เช่น เพิงหมาแงมหรือแบบหน้าจั่ว เกษตรกรที่จะสร้างโรงเรือนควรเลือกแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและทุนทรัพย์ซึ่งหลังคาโดยทั่วไปก็มักจะสร้างให้สูงจากพื้นคอกประมาณ 2 เมตร ไม่ควรสร้างโรงเรือนให้หลังคาต่ำเกินไป เพราะอาจจะทำให้ร้อนและอากาศถ่ายเทได้ไม่ดี สำหรับวัสดุที่ใช้มุงหลังคา ก็จะใช้จากหรือแฝก หรือสังกะสีก็ได้นะครับ นอกจากนี้เกษตรกรบางราย ที่เลี้ยงแพะไว้ในโรงเรือน และยังมีบริเวณ สำหรับให้แพะเดินรอบโรงเรือนจะต้องทำรั้วล้อมรอบ ป้องกันไม่ให้แพะออกไปภายนอกได้ รั้วที่ล้อมรอบโรงเรือนไม่ควรใช้ลวดหนามเป็นวัสดุ เพราะแพะเป็นสัตว์ซุกซนอาจจะได้รับอันตรายจากลวดหนามได้นะครับลักษณะ แพะพันธุ์ดี และที่กรมปศุสัตว์ แนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงนะคะ ก็จะมีการคัดเลือกนะคะคือดูทั้งเพศผู้และเพศเมียนะคะอย่างเช่นอตาอันดับแรกเลยต้องดูลักษณะที่ที่ดีนะคะอย่างเช่นของเพศเมียก็คือเต้านมต้องสวยนะคะเท่ากันไม่หัวนมต้องไม่บอด โครงร่างดีเป็นมาตรฐานของแพะแต่ละพันธุ์นั้นนะคะ ลักษณะก็คือท่ายืนก็ต้องสง่างามด้วยล่าเริงนะฮะแจ่มใสสุขภาพดี ส่วนเพศผู้นะคะเราดูตรงลักษณะคล้าย ๆ กับเพศเมียนะคะก็คือยืนสง่างาม แล้วก็ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ดีนะคะก็คือตาสดใสสุขภาพดี แล้วก็ที่อันท่าเนี่ยจะต้องเท่ากันนี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะเป็นเป็นลักษณะของอพ่อพันธุ์ที่ดี การคัดเลือกนะคะลูกลูกที่จะ นำมาเลี้ยงเป็นพันธุ์หรือว่านำมาขุนนะคะลักษณะเนี่ยจะต้องตัวใหญ่กว่าพี่น้องในฝูงเอาอันนี้เลยเขาจะคัดเลือกมาเป็นแพะพันธุ์ดีนะที่จะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ ต้องตัวใหญ่กว่าคนอื่นเลยนะฮะคือแสดงว่าเขาสามารถที่จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าแพะตัวอื่น ต้องมีนิสัยล่าเริงนะคะ แล้วก็ลักษณะประจำพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ มีอวัยวะเพศหรือว่าอะไรพวกนี้สมบูรณ์ด้วยนะคะ จะให้ความมั่นใจกับเกษตรกรที่จะไปซื้อแพะที่จะได้พันธุ์ดีอย่างไรนะคะ ให้เกษตรกรไปซื้อกับฟาร์มแพะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์แล้วนะฮะเขาก็จะมีใบรับรอง ว่าเขาได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้วเรียบร้อย และอีกข้อหนึ่งก็คือต้องเป็นฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อหรือบูสโลซิสนะซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ติดต่ออันตรายมาก ๆ ติดต่อได้ถึงคน ถ้ามีใบปลอดโรคจากกรมปศุสัตว์แล้ว ก็สามารถมั่นใจได้ว่าเกษตรกรได้ซื้อแพะที่มีสุขภาพดีแล้วก็พันธุ์ดีไปเลี้ยงนะคะพี่น้องครับ แพะเป็นสัตว์ที่ให้ลูกเร็ว โตเร็ว ลงทุนน้อย ขายได้เร็ว อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก รวมถึงตลาดยังมีความต้องการสม่ำเสมอ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน คนไทยก็มีศักยภาพที่เลี้ยงแพะได้เป็นอย่างดี ประกอบกับสภาพพื้นที่ และสภาพอากาศบ้านเรา ก็เอื้ออำนวยทำให้มีชาวบ้าน หันมาเลี้ยงแพะกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งเป็นอาชีพเสริมและหลักนับว่าการเลี้ยงแพะ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ แม่แม่มาเลี้ยงผมกันเถอะครับ